วันนี้เนี่ยเราเพิ่งได้รับพัสดุใบนี้นะคะ สดๆร้อนๆเลยค่ะ ส่งมาจากนานาคอฟฟี่เดาได้ไหมคะว่าเป็นอะไร วัสดีค่ะ อยู่กับบุญในช่องบุญนิสต้านะคะ คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเห่ออันบ็อกแกะกล่องของใหม่ค่ะ แน่นอนค่ะว่าถ้ามาจากนานาก็จะต้องเป็นพารากอนบรูเวอร์ที่เราพรีออเดอร์ไว้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมกันเลยนะคะ ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง หน้าตาเป็นแบบนี้ เรามาดูกันค่ะ ตัวกล่องของเขานะคะก็จะเป็นกล่องสีดำค่ะ มีเขียนคาว่าพารากอนนะคะ แล้วก็นิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยเป็นชื่อผู้ผลิตนะคะ ซึ่งเป็นของคุณซาซ่าค่ะ ที่ตัวกล่องด้านข้าง ด้านนี้นะคะเขาก็จะมีเขียนตัวเลขลิขสิทธิ์ของเขานะคะ แล้วก็จะมีเว็บไซต์ของนิวเคลียสค่ะ ซึ่งจะอยู่ที่ออสเตรเลีย และที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะ อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกว่าตัวพารากอนเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือกับ Zurich University of Applied Science นะคะได้ทำการวิจัยในเรื่องของผลของอุณหภูมิที่มีต่อตัวสารอะโรมาติกคอมเพลหรือว่าสารหอมระเหยนะคะ ซึ่งวิจัยในเรื่องของผลกระทบต่ออุณหภูมิที่มีต่อการเก็บรักษาสารหอมระเหย และผลที่มีต่อรสชาติที่อยู่ในกาแฟค่ะในข้างนี้นะคะ และผลที่ได้เนี่ยก็คือว่าเจ้าตัวพารากอนเนี่ยมีสารหอมระเหย มากกว่าการใช้ฟิลเตอร์ธรรมดาเนี่ยถึง 40%ค่ะเขาก็จะมีเขียนอยู่ไว้ที่ด้านนี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกันค่ะ ด้านในนะคะก็จะมีคู่มือมาให้ค่ะ ก็จะอธิบายพวกวิธีการประกอบนะคะ หนแล้วมีอะไรมาอีก อันนี้จะเป็นตัวประแจแล้วก็น็อตที่ใช้ในการประกอบนะคะ อ่าแล้วก็อันนี้เป็นเสาค่ะ แล้วก็จะมีตัวห่วงมานะคะทั้งหมด 3 ห่วงค่ะแบบนี้ แล้วก็ด้านนี้นะคะจะมีตัวลูกอลูมิเนียมมาให้ 2 ลูกค่ะเจ้าลูกนี้มันเป็นตัวชิลลี่ล็อกนะคะชิลลี่ล็อกของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเขียนคำว่าพารากอนไว้ด้วยนี่ค่ะเวลาใช้งานเนี่ยเราใช้งานลูกเดียวนะคะ แต่ว่าเขาให้มา2ลูกเนี่ยก็คือเป็นสแปร์ค่ะนี่แล้วก็จะมีตัวดริปเทรมาให้2 อันค่ะ อันนึงเนี่ยมันจะเป็นก้นทึบนะคะไม่มีรู ตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะเอาไว้วางตัวชิลลิ่งล็อกหลังจากที่เราริฟเสร็จแล้วนะคะ ส่วนตัวนี้เนี่ยที่มันมีรูเนี่ยก็คือว่าจะเป็นตัวที่เราใช้ในการริฟก็คือว่าวางตัวชิลลิ่งล็อกแล้วก็เอาน้ำเทผ่านค่ะ แล้วก็ด้านล่างของกล่องนะคะ ก็จะมีตัวฐานของเขาค่ะ ไม่งั้นมันก็จะตั้งไม่ได้เนาะนี่ค่ะ ที่ฐานของเขานะคะ ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวเลขลิขสิทธิ์ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าค่ะ Thank you. จากที่ได้ลองสัมผัสตัวพารากอนนะคะ เรารู้สึกว่าน้ำหนักเนี่ยดีเลยค่ะ จับแล้วรู้สึกว่ามั่นคงแข็งแรงนะคะ แล้วก็ตัวผิวสัมผัสของเขาเนี่ยดีค่ะ จับแล้วให้ฟิลลิ่งที่ดี ตัวสีก็สวยค่ะ เป็นสีดำตัดกับสีทองนะคะ ให้ความรู้สึกเรียบหรูดูแพงค่ะ แล้วเดี๋ยวขอไปทดลองเล่นดูก่อนนะคะ เป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดตอนที่มารีวิวค่ะ สำหรับคลิป unbox เหอของใหม่ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย